วิธีสมัครเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต้องทำยังไง 1. กดสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ และขอรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ของท่านให้ถูกต้อง 3. กำหนดเลขรหัสความปลอดภัย 4 ตัว 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ชื่อนามสกุล และก็เลขบัญชีธนาคาร ทุกอย่างจะต้องถูกต้อง และตรงกันเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดชั้นยอมรับ และกดถัดไปได้เลย เพียงเท่านี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับลูก้าสามหกเก้าได้แล้ว หากท่านใดสงสัยหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเรา ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านไลน์ ID ได้เลยครับ มาลาค่ากับเกมนะคะ คัเทนบาวที่มาดูกันเลยคราวนี้กับตันฮุกตาเดียวของเรา จะฮุกเงินจ้วงเงินล้วงเงิน ปุบเงินกับต้านไปเท่าไหร่วันนี้มันที่หมุน 800 เลยเนี่ยค่ะมาแล้วจ้า นกแก้ว นกขุนทองถามตัวนี้ก็ต้องฟีสปิน 10 หมุนไปเลยสิคะมาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ฟีสปินจะ ยังไงหมุนเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ อะไรยังไง มากเลยหมุนแรกจ้า 360แตละอีกก้าหมุนอ๋อยังไงคูณ6น6 0 ไปแล้วคูณ9 ยังไง 1320คูณ3โอ้ย1800คูณ6อย่าเพิ่งหยุดแต่เรื่อยๆแต่เรื่อยๆขอคูณ15 ได้ไหมโอ้ยตัวไอย่างนี้น2 0โอ้ my god นี่เลยออีก 8 หมุนเนี่ย ยังไงวันนี้แสนต้องแตกแล้วไหม แสนต้องแตกแล้วมามาแล้วจ้าบิ๊กวินมาแล้วบิ๊กวินซูเปอร์ไม่กวินแปดเก้าเจ็ดหกศูนย์เน้นเน้นปุบปุบแบบนี้ไปเลยโอ้ยกับตันคุกอย่างนี้ อย่าไปรอ อย่าไปรออีกเจ็ดหมุน ยังไงมาเลยมาเลยยังไง โอ้ยอย่าเพิ่งหยุดจ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยขอคูณสิบห้าได้ไหม ขอคูณสิบห้าได้ไหมโอ้ยบุดรัวแบบนี้กับตันคุกตาเดียวมองเตะเอายังไงมาแล้วจ้าคูณสามสามหกศูนย์คูณหกคูณหกไหมโอ้ยยังไงกลับไปคูณสามอีกแล้ว อยาก โอ้ยตัวเคแบบนี้ 9000 มาเลย ยังไง ยังไง มา มามาคูณ6คูณ6แล้วอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดโอ้ย11400อ๋อเป็นไงแสนแตกไปแล้วจ้าตอนนี้เป็นไงคูณ6โอ้ยอีก720ยั่วยั่วยั่วยั่วยั่วยั่วมาเลย มาเลย มาดูโททวินกันเลยจ้าโททวินอยู่ที่ 105 360 ปัวจริงๆ อยากเล่นใต้คลิปเลยจ้า